มก็มายืนอยู่ตรงภาพปริทัศน์ของอนุสรสถานแห่งชาติซึ่งก็จัดไว้เป็นสิบกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็จะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ถึงแม้จะไม่ละเอียดก็พอให้รู้ได้ว่า ความเป็นมาความเป็นไปอย่างไรนะครับ อันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องตามภาพไปก่อน แล้วก็จะทรกาอะไรได้ก็ก็จะ เพิ่มเติมให้นะครับในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มก่อนตั้งอาณาจักรมาเป็นกรุงศรีอยุธยาเดิมนั้นมันก็จะมีอาณาจักรเกิดขึ้น นะครับ มากมายโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีอาณาจักรล้านนานะครับเกิดขึ้นแล้วคือพ่อขุนมังลายแต่อันนี้เขาไม่ได้วาดไว้นะครับ ก็มีพ่อขุนมังลาย จากตำนานละวาจักรราช ซึ่งก็เป็นต้นราชวงศ์ของกษัตริย์ที่ครองอยู่ในสวรรณภูมินะครับก็คือประเทศไทยภาพวาดนี่เพราะว่าในสมัยที่ขอมามีอำนาจในดินแดนหนึ่งเขาเรียกว่าแคว้นสุโขทัยเราก็จะเห็นนะครับ มีปางสามัญเนี่ยอันนี้คือปางขอนะครับ โดยมีโขนลำพง มาเป็นผู้ดูแลจนกระทั่งพ่อขุนศรีอินทราทิตหรือขุนบางกลางหาวร่วมกับขุนผาเมืองทำการยึดอำนาจนะครับจับของที่มีอำนาจอยู่นะครับสองคนนี้ก็คือพ่อขุนบางอาหาวกับขุนผาเมือง ก็ยึดอำนาจได้ ก็ครอง อันนี้ก็คือบริเวณที่เป็นวัดออยู่ทางตอนเหนือของสุขโขทัยนะครับ วัดแบบพระพายหลวงนะแล้วก็ไปถึงด้านบนนะครับ จะเป็นอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก็จะสังเกตได้จากจากรูปเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็เป็นปางขอมที่มีอยู่ในก่อนที่สุขโขทัยจะเกิดจนกระทั่งมีเจดีพุ่งเข้าบินพ่อขุนรามกำแหงก็ประดิษฐ์ลายสิงห์ไทยนะครับเราจะเห็นภาพของลายสิงห์ไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นอาณาจักรที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นกรุงศรีอย่าง ออกไปถึงทางด้านนี้นะครับ ก็จะเป็นเจดีย์ นะครับโพธารามหรือวัดเจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งมีพระเจ้าติโลกราชทำการสังคยนาที่มีพระเนี่ย ต้องเล่าถึงวิธีสังคยนาพระไตรปิฎกนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะก็จึงวาดรูปนี้ไว้ แล้วก็มาเป็นเจดีย์เหลี่ยมสมัยนางจามเทวีอาณาจักรอริพุนชัย แล้วก็ทางใต้ก็เป็นอาณาจักรตามพอลิงคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนะครับได้ครองเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามีพระเกี่ยวข้องนะครับ ทั้งหมดเนี้ยมารวมกันตั้งกรุงศรีอยุธยานี่อันนี้คือกรุงศรีอยุธยาที่เกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นภาพที่ที่แสดงว่าในอาณาจักรเดิมของไทยนั้นก็จะมี อาณาจักรที่อยู่ในอำนาจของของวัดประพายหลวงนะครับวัดมหาธาตุแล้วก็วัดโพธารามหรือว่าที่วัดเจดีเจ็ดยอดเจดีเหลี่ยมพาลิพุนชัยอาณาจักรตามพอลิง ทั้งหมดเนี่ย ก็จะมีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เราก็จึงมารวมกันเป็นอาณาจักรอยุธยา พราะนั้นอาจารย์ยุยาก็จะเห็นนะรูปลูป่างก็จะมีวัดพุทธไทยสวรรค์ มีปราสาทนะครับพระที่นั่งศรีสันเพชรก็มีการก่อสร้างใหม่ นี่ก็คือการเกิดของกรุงศรีอยุธยานะเราก็ตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพช่วงที่หนึ่งนะครับเป็นประวัติศาสตร์ตอนหนึ่ง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ แต่ต้องไปเก็บรายละเอียด แล้วก็แตกลูกไปอีกทีหนึ่งว่า เราจะถอดบทเรียนตรงเนี้ยได้อย่างไรต่อ มันก็จะมีอาณาจักรล้านนา อาณาจักรตามฮอลลิงอาณาจักรอาลิพุนชัยนะครับ แล้วก็มาถึงราชวงศ์ของมังลายคือเชียงรายนะด้วย ก็รวมอยู่ในนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นตอนหนึ่งนะครับที่อยู่ในอนุสรสถานในภาพนี้มันเป็นภาพที่มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา จำไหมนะครับกรุงศรีอยุธยาคือพระนคร ของอาณาจักรอยุธยา หรือพม่าก็เรียกว่า โยเดียอโยธยา ก่อนที่จะเกิดกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันมีอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งนะครับ คืออาณาจักรอโยธยาศรีรามเลขเตียนนคร ซึ่งอันนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกอีกอีกในในในการถอดบทเรียนอีกกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาที่ภาคก่อนว่าเป็นภาคการสถาปนา กรุงศรีวิยา โดยพระเจ้าอู่ทอง เพราะนั้นเรื่องตำนานพระเจ้าอู่ทองเนี่ยจะมีหลากหลายมาก ว่ามาจากไหนนะครับ ต้นของพระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองไตรติงหรือไม่มาจากเมืองจีนหรือไม่หรือว่าแล้วยังไงไปเกี่ยวกับสุพรรณนี่เรื่องยาวอันนี้ต้องคุยกัน แต่วันนี้เราก็มาที่ภาพนี้ก่อน ภาพนี้ก็คือพระเจ้าทองสถาปนานะครับ กรุงศรีอยุธยาขึ้นก็จะมีพระที่นั่ง ก็สมมุตินะครับ เพราะว่าในภาพจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่าพระที่นั่งสีสันเพชรหรือเปล่าเพราะว่าการสร้างพระที่นั่งในสมัยเจ้าอุทองเนี่ยพระที่นั่งเดิมนะครับ ชื่อว่าอะไรแล้วก็สร้างตรงไหน เพราะว่าที่เรารู้จักกันในอาณาจักรในอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็จะมีพระที่นั่งที่เกิดขึ้นแต่ละสมัยต่างกัน นะครับแต่นี่เขาเน้นว่าพอตั้งแล้วเนี่ยมันมีการจัดทัพนะครับก็เรียกว่าจัดตุลงเกษนานะครับ ปกครองแบบจัดตุลงคือเวียงวังทางนา การปกครองนี้เกิดขึ้นในสมัยบรมมาไตโลกนาครับแล้วก็มันก็อันนี้ก็จะแสดงถึงการจัดทัพครับ มีทัพช้างทัพมาเราก็จะเห็นให้ความสการเป็นม้า ช้างนี่เป็นปัจจัยสำคัญม้านี่คือการลบเร็ว ช้างเป็นการเหมือนรถถังบุกทะลวงอันนี้ก็เขาเน้นไปทางเรื่องการจัดทัพเพราะนั้นการจัดทัพก็จะมีลำดับของทัพหน้าทัพหลวงนะครับ ทัพหลวงก็สังเกตได้ ทัพหลวงก็จะมีฉับนะอันนี้เป็น ขบวนขยุหะญาตาทางสถลมาศแล้วก็จะมีทางชลมาศทางเรืออีกก็จัดขบวนเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นทางสถลมาศก็จะมีการจัดลำดับของทัพม้าทัพจ้างทัพปืนใหญ่อะไรก็ว่าไปพอขณะนี้ปืนใหญ่เข้ามาเนี่ย ก็มีชาวโปรตุเกสเนี่ยเข้ามานะครับ ติดต่อสัมพันธ์แล้วก็มีการซื้อขายปืนนะปืนใหญ่เนี่ยแล้วก็ เขาก็วาดภาพไปเรื่อยนะครับออกไปถึงข้างบน มีการลบเป็นลบกับพม่า เราก็เห็นชัดละลบกับพม่า ในสมัยพระชัยราชานะครับ แล้วก็จะมีการยกทัพต่อนะฮะไปยังพม่าเนี่ย มันก็เป็นการเริ่มสถาปนากรุงศรี อยุธยา ตั้งอาณาจักรอยุธยา ปรับการปกครองแบบตัดสุสรมนะครับ ทั้งหมดเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะเกี่ยวพันกับการปกครองในสมัยสุขโขทยัยเพราะสุขโขทัยเนี่ยปกครองแบบพ่อกับลูกนะครับเขาจึงเรียกว่าพ่อผนะแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นลัทธิเทวราชานะครับ คือสมมุติ กษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนเทวราชาคือราชาที่ได้จุติลงมาเกิดมาเป็นกษัตริย์นะครับ ก็จะมีการลบกันเป็นกระบวนทัพจัดขึ้นมานะเราก็จะเห็นว่าไ้เกี่ยวพันกับพม่าละนะครับ ในสมัยพระชายราชาทิราพระปรางยังมีอิทธิพลของขอมอยู่ แล้วก็เริ่มมีเจดีแบบไทยๆละเริ่มแล้ว และพระที่นั่งอันนี้ ก็น่าจะเหมือนพระที่นั่งสีตันเพชรมีการเอาทองลงสวดเสริสนามแต่สมมุติว่าเป็นพระเจ้าทองก็ได้ หรือว่าพระบรมไตรโลกกนาตก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพของของคุณศรียาที่กระทำให้เห็น มีความรู้สึกว่ากษัตริย์นั้นเป็นจอมทัพไทยแล้วก็มีกองทหารนะครับ อันนี้ก็ เป็นเรื่องราวช่วงที่สองนะครับที่เรานำจากภาพปริทัศน์ จากคณุสรฐานเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วส่วนรายละเอียดที่จะต้องต่อต่อ ถอดบทเรียนกันต่อในเหตุการณ์แต่ละสมัยนั้นนะครับก็ติดตามกันนะครับจากสืบจากภาพที่แล้วนะครับเนื่องจากกับพื้นที่ประเทศไทยกับพม่าเนี่ยใกล้เคียงกันทางด้านตะวันตก แล้วก็ในส่วนหนึ่งของพม่าเนี่ย คือเมืองมลิดเมืองอัทวายตนาวศรีเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นเมืองท่าของกรุงศรีอยุธยานะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีการสู้รบกันในเมืองข้างนอกนะครับ แล้วก็ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยได้มีการพบช้างเผือกนะครับ เพราะนั้นการที่มีช้างเผือกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงพระราชอำนาจของกษัตริย์ ไทยจึงทำใหพม่าเนี่ยก็อยากมาขอนะครับ มันจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พม่าเนี่ยยกทัพมานะครับเราเราไม่ให้นะครับถ้ามีการยกทัพจากพม่ามานะครับ เราก็จะเห็นความมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับ ทีนี้เหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมันมีการลบกันหลายสมัยมากนะครับ ตั้งแต่พระชัยราชามามีพระราเมศวรนะครับ แล้วก็จนกระทั่งถึงพระมหาจากักรพรรดินะครับ แล้วก็ถึงพระนเรศวรนะครับ เพราะนั้นเขาก็ตัดต่อย่อความจากจากเรื่องราวที่ไม่ได้ไม่ได้ว่าในนี้เนี่ยนะครับ มาเป็นอยุธยามหายุทธคือสงครามยุทธาผีเลยนะครับ มันก็จะเป็นภาพตอนนี้นะครับซึ่ง อยู่ที่อนุสรสถานแสดงการลบกวีรกรรมของวีรกษัตริย์ไทย คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพระนเรศวรเนี่ยที่จริงต้องเรียกว่าพระนเรศนะครับวรราชานะในในชื่อดั้งเดิม แต่เราเรียกติดกันเป็นพระนเรศวรนะครับก็คือองค์ดำนะที่เราเกล่าวขานกัน ก็ก็จะมีเหตุการณ์ตอนนี้นะมันก็จะมีการยกทัพจากเมือง องสาวดีขอทัพพม่านะแลวตรงนี้เราเห็นเจดีย์ภูเขาดองนะอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดที่หลังแล้วก็เข้ามาตีกรุงศรีอย่างอันนี้ก็เป็นภาพวาดแต่มันภาพที่ไม่ได้ตรงกับประวัติศาสตร์ แต่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่ายกทัพมาจากเมืองนี้มากรุงศรีอยุธยาเท่านั้นนะก็มาถึงในส่วนสำคัญนะในตอนที่เป็นสงคราม ยุบฐานปีครับเดี๋ยวเราจะไป